kahit bayan sorry. ชื่อผมร้องทีครับผมอย่าครับผมนะเมื่อสักครู่นี้มีตำรวจอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับก่อนที่จะลากกันยาวๆนะวันนี้กับคุณนัทนะครับ คุณนัทนะครับนายย้อนหลังอีกหนึ่งท่านด้วยกันในการนะ วันนี้ให้อีกสรอบแล้วกันนะฮะกับคุณนัทนะครับ เพลงที่แนะนำขึ้นมานะครับพอแล้วเปลี่ยนบรรยากาศกับพวกเราทีมงานลองเพลงต่อเนื่องกันเลยครับ I just wanna be friends you, they w a